ไม่เข้าใจแรปไหนดีแรปไหนดีต้องเฟกให้ร้ายหรอวะฮะแรปไหนดีแรปไหนดีต้องคมต้องคายเท่านั้นละแรปไหนดีแรปไหนดีตัดสินกันได้ยังไงว่าแรปไหนดีแรปไหนดีต้องไล่คนอื่นให้มึงช่วยตายที ไม่มีอะไรดี ต้องดิสต้องถมต้องถุยต้องตีนต้องคุยต้องหาว่าใครวิน ต้องซีปไปมอลลี่ฟอลลิ่งอยู่ในผวังให้คุ้มกับไวทีนถ้าใครไม่ชิมไม่จิบก็ด่าไปดีว่ามึงไม่ใช่คนจริงแตกต่างในแบบที่แปลกทำให้วิวแซงทำให้ดูพิเศษ แต่มึงก็แค่จะต่าง แม้มัน จะดุนพีเลนคิดเป็นแค่เน่นให้คนเพ่งเลนคิดว่าใช้คำยาวแล้วมันจะดีจัดเองไม่ใช่พูดทุกอย่างแค่มึงมีปากพันหนัก ไม่ใช่พูดแค่อีสัตอ้าชิไม่เข้าใจแรปไหนดีแรปไหนดีต้องวิวเป็นล้านแล้วว่าฮะแรปไหนดีแรปไหนดี หรือชมสัมผัสละแรปในดีแรปในดีตัดสินกันได้ยังไงว่าแรปในดีแรปในดี Wow bad lady เป็นส่วนแรกก็แรกส่วนแรกก็ back money flexing โคตรจะไฟเป็นชีแม่งลายดอม แรปแบบไหนถึงจะพอใจว่าไหนบอกที่ฮะไหนบอกที่แรปที่ดีต้องเน้นลิลิกไม่มีเมโลดี้และไม่ต้องเฟลต้องโฟล์แอนต้องตะโกนไม่มาเบลอยู่ในโทรดนั่นคือเจ๋งโดนริตอนแนวเดิมห้ามเสริมเติม that's all the same ส่วนคนที่มันไม่จะเต็มแค่ไหนมันเข้าใจแรปไหนดีแรปไหนดี ไม่เก่งวอนาบีรอว่าแรปไหนดีแรปไหนดีพวกมึงต้องเหยียดกันจริงเหรอแรปไหนดีแรปไหนดีตัดสินกันได้ยังไงว่าแรปไหนดีแรปไหนดี Gracias.